มีปุ่มมาให้ 2 ปุ่มนะครับ ก็คือปุ่มของลิงก์ใหม่กับหน้าเว็บใหม่นะครับในส่วนของตัวลิงก์ใหม่เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มในส่วนของลิงก์นะครับสำหรับที่จะเป็นเมนูการทำงานนะครับ ในหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเราสามารถจะคลิกเมนูผ่านลิงก์นี้ไปยังเว็บไซต์ที่เราต้องการได้นะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์ใหม่นี้ก็คือเป็นการเพิ่มหน้าเว็บขึ้นมานะครับวิธีแรกอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นการ เพิ่มหน้าเว็บไซต์ย่อยนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะคลิกปุ่ม 3 จุดด้านหลัง ตัวเว็บไซต์หลักนะครับ เพื่อที่จะทำการเพิ่มเว็บไซต์ย่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานกันนะครับ เริ่มต้นนะครับก็ให้เราคลิกที่เมนูหน้าเว็บตรงนี้นะครับ สังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็จะมีปุ่ม เพิ่มหน้าเว็บไซต์แล้วก็เมาส์มาชี้ตรงนี้ แล้วก็คลิกเพิ่มหน้าเว็บนะครับทำการป้อนชื่อหน้าเว็บใหม่ของเรานะครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับ เราสามารถที่จะปรับรูปแบบการแสดงผลได้นะครับ เราสามารถที่จะเลือกนะครับในส่วนของการออกแบบที่เมนูแทรกตรงนี้นะครับใช้แสดง ในหน้าเว็บประมาณนี้นะครับ กลับไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับ มาดูการเพิ่มหน้าเว็บอีกวิธีนึงนะครับ ก็คือเป็นการเพิ่มหน้าเว็บย่อยนะครับก่อนที่เราจะไปเพิ่มหน้าเว็บย่อยนะครับ ให้เราสังเกตนะครับ ตรงหน้าเว็บของเราตอนนี้มีหน้าแรกกับหน้าการเพิ่มหน้าเว็บใหม่นะครับ สังเกตด้านบนตรงนี้นะครับ ก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมาซึ่งเราสามารถคลิกนะครับไปยังหน้าแรกกับ การเพิ่มหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ หลังจากที่เราเพิ่มหน้าเว็บแล้วนะครับ ให้เราสังเกตดูนะครับ ตอนนี้หน้าเว็บของเรามีอยู่ 2 หน้านะครับ ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับ ซึ่งจะมีชื่อเดียวกันกับตัวหน้าเว็บของเราตรงนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาเพิ่มหน้าเว็บอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเพิ่มหน้าเว็บย่อยนะครับก็เอาเมาส์มาชี้ตรงหน้าเว็บหลักของเรานะครับ จากนั้นคลิกปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหน้าย่อยเช่นกันนะครับเราก็ป้อนชื่อลงไป เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้น สังเกตดูนะครับก็จะเป็นหน้าเว็บที่ย่อยลงมาจากด้านบนตรงนี้ ในส่วนของเมนูนะครับ ก็จะมีสับเมนูย่อยลงมานะครับหนึ่งเมนูตัวลองเพิ่มอีกหนึ่งหน้านะครับ ตัวเว็บตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ย่อยนะครับ ที่ออยู่ภายใต้ตัวเพิ่มหน้าเว็บตรงนี้ ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวปุ่มนะครับ เพิ่มขึ้นมาเว็บไซต์ย่อย2 2หน้านะครับอันนี้ก็ในส่วนของการเพิ่มหน้าเว็บนะครับ ก็สามารถเพิ่มโดยการใช้ปุ่มตรงนี้แล้วก็ เพิ่มโดยการเพิ่มหน้าเว็บไซต์ย่อยตรงนี้ ในกรณีที่ เราเพิ่มหน้าเว็บขึ้นมานะครับ ซึ่งหน้าเว็บถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้เป็นเว็บไซต์ย่อยนะครับ เราสามารถที่จะใช้วิธีการ คลิกลากในส่วนของหน้าเว็บนะครับ ไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะ ลากในส่วนของ หน้าเว็บ 2 หน้าเว็บนี้ให้มาอยู่ในระดับเดียวกันนะครับ ระดับเดียวกันกับตัวเมนูหลักนะครับ ก็เริ่มต้นก็ให้คลิกนะครับ แล้วก็สังเกตดูนะครับ จะมีเคอร์เซอร์โผล่ขึ้นมา ซึ่งเราสามารถจะเอาไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับ ข้างในก็จะเหลือหน้าเว็บเพียงหนึ่งหน้าแล้วนะครับ ด้านบนตรงนี้ ตัวเว็บย่อยก็หายไปนะครับหนึ่งเว็บก็จะมาโผล่มาเป็นเมนูตรงนี้แทน อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ สามารถลากออกมาอยู่เป็นหน้าเว็บข้างนอกนะครับ ในส่วนของหน้าหลักนะครับ ทีนี้ถ้าต้องการที่จะให้กลับไปเป็นเว็บไซต์ย่อยเหมือนเดิมก็ คลิกนะครับ แล้วก็ลาก ไปวางในตัวย่อยที่เราต้องการ